วัสดีค่ะ พี่เมย์จาก YouTube ช่องเมทินีแฮนด์เมดสำหรับคลิปนี้พี่เมย์จะสาธิตวิธีการถักดอกหกเหลี่ยม ดอกออกมาหน้าตาแบบนี้นะคะ เป็นดอกเล็กๆ ไม่ใหญ่มาก ลองเอาไปปรับใช้ดูแพทเทิร์นแล้วก็อุปกรณ์อยู่รายละเอียดอยู่ในคลิปนะคะ ดูรายละเอียดแล้วลงมือถักได้เลย ช่องทางติดต่อติดตามพี่เมย์ดูได้ที่คำอธิบายใต้คลิปวิดีโอค่ะ ลงมือถักได้เลยค่ะ ลายนี้น่ารัก ผังลายที่จะใช้สาธิตในการถักลาย เป็นหน้าตาผังลายแบบนี้ งานออกมาจะกลายเป็นดอกหกเหลี่ยมรวมาดูสัญลักษณ์ลาย ลายจะเริ่มโดยการที่ขึ้นเป็นโซ่ตามผัง ขึ้นเป็นโซ่ขึ้นด้วยโซ่หกนะคะ แล้วก็ดึงซีไอจุดดำๆตรงนี้คือการแทงลงไปตรงโซ่แล้วดึงผ่าน ขึ้นด้วยโซ่ห้าหรือโซ่หกนะคะ ถ้านับตามนี้เป็นโซ่ห้าดึงซีผ่าน แล้วขึ้นด้วยโซ่สาม โซ่สามตรงนี้จะแทนดับเบิลโคเชดับเบิลโคเชคือ F คือพอหนึ่งคอ สัญลักษณ์ตัวนี้เป็นดับเบิลโคเชขั้นด้วยโซ่สอง แล้วตรงนี้ถักดับเบิลโคเชลายจะมีแค่ดับเบิลโคเช ถ้าเป็นตัวคูณคือซิงเกิลโคเชถักลายนี้ให้ระวังตรงจุดเริ่มต้นกับจุดสิ้นสุด งานจะมีแค่หกแถว แถวที่หนึ่ง สอง สามจบเหมือนกัน ถวที่สี่ แถวที่ห้าจะจบเหมือนกัน คือให้งานจบตรงกลาง เดี๋ยวพี่จะถักให้ดูทีละแถว เวลาคุณถักให้คุณเปิดผังนี้ประกอบด้วยนะคะ แล้วก็ตอนถักถึงไหน พี่จะบอกว่าเป็นแถวที่เท่าไหร่ จะได้อ่านผังเป็น ผังตามไปเก็บได้นะคะพี่ลงไว้ที่กลุ่มบ้านงานฝีมือเมทินีแฮนด์เมดลงไว้ที่แฟนเพจลงไว้ที่เฟซบุ๊กของพี่เมย์ลิงก์จะอยู่ตรงคำอธิบายใต้คลิปวิดีโอค่ะ เรามาเริ่มลงมือถักกันเลย ไหมที่ใช้สาธิตลายพี่จะใช้ไหมซัมเมอร์เบอร์สิบหก ถักเส้นเดียว เข็มโคเช พี่จะใช้เข็มโคเช เบอร์สี่หัวขนาดหนึ่งจุดสองห้ามิลขึ้นงานตามผังลายลายจะเริ่มงานโดยการถักโซ่ห้าถักโซ่ห้าหลักหนึ่งสองสามสี่ห้า ถ้าโซ่ห้าแทงลงไปตรงจุดเริ่มต้นโซ่จะเหลือสี่ ถ้าเราขึ้นโซ่หกแทงลงไปตรงจุดเริ่มต้นโซ่เราจะเป็นโซ่ห้า ถ้าต้องการให้กว้างก็ขึ้นด้วยโซ่หก ต้องการให้แคบขึ้นด้วยโซ่ห้าค่ะ ตรงนี้เป็นโซ่สามแทนดับเบิลโคเชถักดับเบิลโคเชลงไป ดับเบิลโคเชคือ F คือพอหนึ่งคอ พันหัวเข็มลงไปที่ช่อง ถักจะเก็บเส้นนี้ด้วยนะ ดับเบิลโคเชขั้นด้วยโซ่สอง แล้วถักดับเบิลโครเชต์สองหลักขั้นด้วยโซ่สอง ทั้งหมดหกชุด งานเราจะออกมาเป็นหกกลีบ คู่ที่สาม ขั้นด้วยโซ่สอง หนึ่งสอง สามสี่ คู่ที่สี่แล้ว ค่ะขั้นด้วยโซ่สอง คู่ ที่ห้าคู่สุดท้ายค่ะคู่ที่หก โซ่สองถักลงไปในช่องโซ่ด้วยดับเบิลโครเชต์ปิดงานแถวที่หนึ่ง ถักโซ่สอง แล้วนับขึ้นไปตรง โซ่สาม แทงแล้วเราก็ดึงผ่าน เราจะได้ออกมาทั้งหมดหกหลัก ขึ้นแถวที่สอง ขึ้นที่เดิมตรงนี้ โซ่สาม โซ่สามเสร็จแล้วตรงแยก แยกตรงกลาง เราถักดับเบิลโคเชลงไปสองหลักนี่นะ ถักลงไปที่ฐานมันนี่เลย แล้วก็ตรงดับเบิลโคเชตรงริม เราก็ถักสอง มันจะได้คือออกมาเป็นทั้งหมดสี่หลักดับเบิลโคเช แถวนี้ขั้นด้วยโซ่สาม ถักเหมือนเดิมค่ะ บนดับเบิลโคเชต์หลักที่หนึ่งถักสองตัว บนหลักที่สองถักอีกสองตัว ขั้นด้วยโซ่สาม บนหลักแรกถักดับเบิลโคเชต์สองตัว บนหลักที่สอง ถักสองตัว ขั้นด้วยโซ่ สาม ตรงนี้เป็นแถวที่สองค่ะ หลักละสองตัว หลักที่หนึ่งนะคะ ถักดับเบิลโคเชสองตัว หลักที่สองถักดับเบิลโคเชลงไปอีกสองตัว ตัวละสองหลัก ปิดงานแถวที่สองโดยการถักโซ่สาม แทงลงไปตรงโซ่ที่เราเริ่ม แล้วดึงผ่าน ขึ้นแถวที่สาม โซ่สาม หลักที่หนึ่งถักดับเบิลโคเชลงไป หลักที่หนึ่งสองตัว หลักที่สองหนึ่งตัว ที่สองหนึ่งตัว หลักที่สามหนึ่งตัว หลักสุดท้ายสองตัวแพทเทิร์นจะเป็นหลักที่หนึ่งสองตัว หลักสุดท้ายสองตัว ตรงกลางอย่างละตัว แถวนี้จะขั้นด้วยโซ่สาม หลักที่หนึ่งค่ะ ดับเบิลโคเชสอง ลงไปในช่องเดียวกัน ถักหลักที่สองหนึ่งตัว หลักที่ สาม หลักสุดท้ายถักสองตัว ขั้นด้วยโซ่ สาม แล้วก็หลักสุดท้ายสองตัว ปิดงานแถวที่สาม แถวหัวสองหลัก แถวท้ายสองหลัก ขั้นด้วยโซ่สามแทงลงไปตรงจุดเริ่มต้น ดึงผ่าน แถวที่สี่ขึ้นตรงนี้ เราจะรวบค่ะ แถวที่สามจะเป็นแถวที่กีบใหญ่ที่สุด แถวที่สี่จะเริ่มรวบ โซ่สามแทนดับเบิลโคเชหลักที่หนึ่ง ถักดับเบิลโคเชตลงไปหลักที่สองแล้วรวบ อันนี้ถักหนึ่งหลัก สองหลัก สองหลักสุดท้ายเราจะรวบเข้าด้วยกัน เวลารวบก็ถักดับเบิลโคเชตรวบหนึ่งครั้งค้างไว้ ลงอีกหนึ่งหลักรวบ แล้วก็รวบ งานมันจะเริ่มสอบเข้าหาจุดศูนย์กลาง ขั้นด้วยโซ่ห้า รงกลางลง ซิงเกิลโคเชซิงเกิลโคเชคือ x คือคอทอ สาม สี่ ห้า โซ่ห้า ตรงนี้ก็ดับเบิลโคเชสองหลักรวบพร้อมกัน หลักที่หนึ่ง กับหลักที่สอง รวบพร้อมกัน ดับเบิลโคเชปกติ สองหลักเรียง เรามาดูสองช่องสุดท้ายรวบพร้อมกัน สามรวบค้างไว้พันหัวเข็มลงไป รวบแล้วรวบพร้อมกัน ขั้นด้วยโซ่ห้าซิงเกิลโคเชปิดงานแถวที่สี่ สองหลัก สองหลักสุดท้ายรวบ ขั้นตรงนี้ด้วยโซ่ห้า โซ่ห้าเสร็จแล้วตรงที่ปิดงานเป็นโซ่สองพันหัวเข็ม เราจะถักดับเบิลโคเชแทงลงไปตรงจุด รวบข้างบน ระหว่างโซ่สามกับดับเบิลโคเชถักดับเบิลโคเชค่ะ เพื่อให้งานเริ่มตรงกลาง หลังจากนั้นขึ้นด้วยโซ่หนึ่งแล้วซิงเกิลลงไป เราจะถักแถวที่ห้า โซ่ห้าพอโซ่ห้าเสร็จแล้วเนี่ย มันจะรวบรวบงานเขาด้วยกัน มันจะเหลือออกมาแค่สองหลัก เวลารวบก็หลักที่หนึ่งดับเบิลโคเชรวบสองครั้งไว้ พันหัวเข็มถักดับเบิลโคเชอีกหนึ่งหลัก รวบสองแล้วรวบพร้อมกัน หนึ่งคู่ตรงนี้รวบอีกหนึ่งคู่ รวบสองคู่เข้าด้วยกัน งานจะลดลงจากสี่เหลือแค่สอง ขั้นด้วยโซ่ห้าซิงเกิล โซ่ห้าซิงเกิลตอนนี้ก็เป็นโซ่ห้า นี่รวบนะคะ รวบสองคู่ รวบคู่ที่หนึ่ง ตรงนี้อีกรวบอีกคู่หนึ่งรวบคู่ที่ สอง หนึ่ง สอง สาม สี่ ห้า ถักวนเหมือนเดิม แล้วเดี๋ยวมาดูวิธีปิดงานค่ะ สอง สาม สี่ ห้า หนึ่งสอง สาม สี่ ห้า รวบ รวบคู่แรกเข้าด้วยกัน ก็คือถักดับเบิลโคเชสองหลักรวบตรงนี้ก็จะเป็นรวบ สองหลักเข้าด้วยกันค่ะ เดี๋ยวมาดูวิธีปิดงานแถวที่ห้า ิดงานแถวที่ห้าโดยการถักโซ่สองแล้ว ถักดับเบิลโคเชต์ลงไปตรงซิงเกิลแถวสุดท้ายแถวที่หกตรงนี้ขึ้นด้วยโซ่หนึ่งซิงเกิลสองสามสี่ ห้า โซ่ห้าซิงเกิลแล้วดูตรงมุม มุมเราจะมีการรวบ หนึ่ง สอง สาม สี่ ห้ารวบมุมค่ะ รวบมุม โดยการถักดับเบิลโคเชสองหลักรวบพร้อมกันให้เป็นมุมแหลม อันที่หนึ่ง อันที่สอง รวบพร้อมกัน มันจะกลายเป็นมุมแหลม สอง สาม สี่ ห้า โซ่ห้าซิงเกิล สาม สี่ ห้า หนึ่ง สอง สาม สี่ ห้า หนึ่ง สอง สาม สี่ ห้า ตรงมุม ตอนนี้มันมีอยู่สอง สองช่องโซ่ เราจะรวบเข้าด้วยกัน โดยการถักดับเบิลโคเชสองหลักรวบ ดับเบิลโคเชขึ้นมามีสามรวบสองค้างไว้ พันหัวเข็มลงไปอีกรอบหนึ่งขึ้นมา รวบสอง แล้วรวบพร้อมกัน แล้วขั้นด้วยโซ่ห้า มันจะถักโซ่ห้าซิงเกิล แต่ตรงมุมใบอย่าลืมรวบ รวบตัวแหลม หลังจากที่เราปิดงานเสร็จแล้วนะคะ เราจะได้งานออกมาหน้าตาแบบนี้ ดอกหกเหลี่ยม เวลาเราจะต่อดอก เราต้องตั้งตั้งท่าดอกแบบนี้ มันจะมีกลีบหนึ่งอยู่ข้างบนกลีบหนึ่งอยู่ข้างล่างสองกลีบขวาสองกลีบซ้าย เวลาเราวัดเส้นผ่าศูนย์กลาง เราวัดแบบนี้นะคะ ตั้งดอกแบบนี้ก่อน ผ่าศูนย์กลางของดอกหกเหลี่ยมแรงมือพี่เมย์ได้เจ็ดเซนความสูง ความสูงวัดตั้งแต่จุดแหลมทางนี้ มาหาอีกด้านหนึ่ง นี่นะถ้าวัดความสูง ความสูงจะได้แปดเซนค่ะ ดอกนี้ สันของดอก สันของดอกตรงนี้จะได้สามเซนครึ่งเป็นดอกเล็กๆน่ารักน่ารัก เวลาเราจะต่อนะคะ ให้ดูที่เสื้อรหัส MF003 มันเป็นการถักเสื้อต่อดอกหกเหลี่ยม สามารถนำไปดัดแปลงได้ ลองเอาไปปรับปรุงใช้ดูค่ะ ลายนี้สวย ต่อออกมามันจะเป็นลายดอกไม้นะคะ ช่องทางติดต่อติดตามพี่เมย์ดูได้ที่คำอธิบายใต้คลิปวิดีโอค่ะ พบกันคลิปถัดไปที่ YouTube ช่องพี่เมย์เมทินีแฮนด์เมดค่ะ ขอบคุณค่ะ